ราบสวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่อยู่ทางบ้านด้วยนะคะ โอ้โห วันนี้ตื่นเต้นมากเลยไม่นึกว่าเพื่อนๆจะมาเป็นกำลังใจกันให้มากมายขนาดนี้นะคะ วันนี้ทุกคนเป็นทอร์นาโดหรือเปล่าอ่าล่ะเมื่อทอร์นาโดกับทอร์นาโดมาเจอกัน อะไรจะเกิดขึ้น อยากรู้ป่ะโฆษณาครับโอ้โหวันนี้แฟนๆมากันแน่นขนาดเลยนะครับ ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การต้อนรับศิลปินด้วยความอบอุ่นใจและประทับใจ ศิลปินนั้นจะมีความสุขมากเหลือเกินที่เห็นแฟนๆมารอตั้งแต่เช้ามืดนะครับ แล้วก็ต้อนรับด้วยความสุขสนุกสนาน ทุกคนมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะ นี่คือรายการโลกดนตรีณททบ5เป็นรายการสดแพร่ภาพไปทั่วประเทศ และแฟนๆก็ชมกัน แน่นขนาดเหลือเกินนะครับศิลปินท่านใดมีผลงานดีเด่นได้รับการต้อนรับอย่างสูงสุดในยามนี้ เราก็จะเชื้อเชิญมาเยือนณลานโลกดนตรีครับทุกวันอาทิตย์เที่ยงถึงบ่ายโมงนะครับ และขอเชิญโรงเรียนบ้านหนองประดูตำบลเขาไม้แก้วจังหวัดปราจินบุรี มารับตู้ยาพร้อมเครื่องเวชภัณฑ์ในวันอาทิตย์หน้าครับ โรงเรียนศิลปะอยู่จรันสนิทวง 45 ใกล้กับพาต้าปิ่นเกล้าได้มอบทุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนทุกสัปดาห์ และก็เปิดสอนเกี่ยวกับวาดเขียนดีไซน์ถ่ายภาพโฆษณานะครับ เปิดรับนักเรียนที่จบม .3 เข้าศึกษาต่อ ปวช สนใจโทรศัพท์สอบถาม 434 6700 ขอบคุณบริษัทสามัคคีสารดอกย่าได้มอบหนังสือมูลค่า 3,000 บาท และโปสเตอร์ชุดโลก 1 ชุด ให้กับโรงเรียนทุกสัปดาห์ ขอเชิญชวนเพื่อนนักอ่านร่วมฉลองสู่ทศวรรษดอกย่าสมัครสมาชิกรับทันทีเป็นร่มหมวกดอกย่าแฟนตาซี และก็ซื้อหนังสือราคาพิเศษจากสำนักพิมพ์ชั้นนำลด 50%พร้อมกับรับของขวัญของกำนันอีกมากมาย 1-5 สิงหาคมนะฮะจนถึงบัดนี้นะฮะเราก็ยังมอบเป็นพิเศษตอบแทนทุกท่านที่พลาดโอกาสที่ร้านหนังสือดอกหญ้าทุกสาขาข้าวถุงมรกตได้ร่วมสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน โดยมอบข้าวถุงมรกตสัปดาห์ละ 250 กิโลกรัมทุกสัปดาห์ครับ ผู้แทนจำหน่ายนาฬิกาคาเลล่าได้มอบนาฬิกาให้กับโรงเรียนที่มารับเครื่องเวชภัณฑ์ทุกสัปดาห์เช่นกัน ขอบคุณบริษัทสามชัยจำกัดได้มอบทีวีสีกรุนดิกรุ่น GD 14 นิ้วนะฮะขนาด 14 นิ้วให้กับผู้ชมที่มาชมนลานโลกดนตรีทุกวันอาทิตย์นะครับโดยมอบให้อาทิตย์ละ 1รางวัล และ 12 สิงหาคมนะครับพลาดไม่ได้ คอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติ 10นาฬิกา30 นาทีถึง 13นาฬิกา30 นาที รวบรวมศิลปินชื่อดังทั่วฟ้าเมืองไทยจากทุกค่ายเพลง แล้วก็รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายทูลถวายนะครับ ซึ่งก็พี่น้องทั้งหลายจะได้มาร่วมชมคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติกัน บัตรมีจำหน่ายที่ช่อง 5 นี่นะครับ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และเสาร์อาทิตย์ก็มีจำหน่ายที่ลานโลกดนตรีนี่ หรือจะไปซื้อที่ 72โปรโมชั่นก็ได้นะครับ สัปดาห์นี้มีคำถามง่าย ๆ เหลือเกินนะครับ ศิลปินคือพาเมล่า มีชื่อเล่นว่าอะไรนะครับ ทุกคนแฟนๆ อาจจะรู้จักไปแล้วนะครับ เขียนคำตอบที่ถูกต้องพร้อมชื่อที่อยู่ของท่านให้ชัดเจน ลงในปลายสนีบัตร ส่งไปที่ตู้ไปรษณีย์ 1099 ไปรษณีย์เกษตรศาสตร์ กรุงเทพ10903 ผู้โชคดีจะได้รับรางวัลเป็นนาฬิกาข้อมือคาเลล่าสำหรับสุภาพบุรุษหนึ่งเรือน และสุภาพสตรีหนึ่งเรือน มูลค่าเรือนละ 3,900 บาทณลานโลกดนตรีบัดนี้ ขอต้อนรับศิลปินสาวที่มาแรงแบบพายุสุดๆเลยนะครับ พาเบล่าทอร์นาโดครับ ผ่านมาเนี่ยมีใครได้รับเช็คเด้งบ้างมีป่ะเช็คเด้งเนี่ยนะ ไม่ดีเลยมันเหมือนความไม่จริงใจใช่ไหมเหมือนกับคนที่ให้ใจเรามา แต่เขาไม่เต็มใจให้อ่ะมันก็เลยกลายเป็นแบบหัวใจติดสปริงเด้งไปเด้งมาตรงนี้ตรงนี้ แต่ว่าทำไงได้นะ พอมันเจอคนที่ถูกใจอย่างคนนี้มันอยากจะมันอยากจะรู้ใจเข้าไปทุกทีเลยทำไงดีอ่ะ ยากอยากรู้ เพื่อนๆน้ำทุก ๆ คนเลยเนี่ย บางทีนะ รู้ใจเข้าไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมา เพราะฉะนั้นก็อย่าไปอยากรู้มันเลยเนาะช่างมันเถอะ ร้อนไหมคะตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวเล่นเสร็จแล้วจะมีพายุทอร์นาโดลงนะคะ ไม่ต้องเป็นห่วงเอาละค่ะ คราวนี้จะพูดถึงเรื่องราวของความรักกันบ้างเขาว่าคนที่รักกันเนี่ยจะมีเซนส์พิเศษส่งถึงกันได้ เอ๊ะตอนนี้เขาคิดถึงเรา เฮ้ยเขาไม่คิดถึงเราแล้ว แต่บางทีเนี่ย มันมีเหมือนกับเป็นคล้ายๆกับเป็นลางสังหรณ์อะไรบางอย่างมันทำให้เรารู้สึกว่าเขาจะเปลี่ยนไป เคยเป็นไหมคะ ใครที่เป็นแฟนกันต้องรู้สิในที่นี้ มันจะมีลางสังหรณ์บอกล่วงหน้าไม่เชื่อใครดู Thank you. บริษัทสามชัยจำกัดได้มอบทีวีสีของกรุนดิกนะครับ รุ่น GD 14ขนาด 14 นิ้วให้กับผู้ชมที่มาชมรายการโลกดนตรีทุกอาทิตย์ โดยมอบให้อาทิตย์ละ1รางวัลสำหรับคำถามให้ผู้ชมทางบ้านและทางลานโลกดนตรีร่วมสนุกวันนี้ง่าย ๆนะครับพาเมล่าชื่อเล่น ๆ ว่าอะไร เขียนคำตอบที่ถูกต้องชื่อที่อยู่ของท่านให้ชัดเจนนะครับ แล้วก็ส่งไปร่วมสนุกกับรายการของเรานะครับ ที่ตู้ไพรสณีย1099ไปรษณียเกษตรศาสตร์กรุงเทพ10903 ผู้โชคดีจะได้รับรางวัลนาฬิกาคาเลล่าเป็นของสุภาพบุรุษหนึ่งเรือนของสุภาพสตรีหนึ่งเรือนราคาก็เรือนละ 3,900 บาทนะครับนี่ละมอบไปกับท่านผู้ชมที่ร่วมสนุกกับรายการนี้ กลุ่มน้ำใจจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดให้มีการอบรมศิลปะการพัฒนาชีวิต ให้กับนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศระหว่างวันที่ 14 ถึง 25 ตุลาคม ณ เสถียรธรรมสถานรามอินทรา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ปิดรับสมัคร 15 สิงหาคม กระทรวงวิทยาศาสตร์ขอเชิญชมนิทรรศการเนื่องในสัปดาห์ วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ชมการประกวดวาดภาพ โตวาที โครงการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แข่งขันต่อปัญหาผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ แสดงความสามารถความรู้ในกระบวนการทางวิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันที่ 18 ถึง 24 สิงหาคม ณ ท้องฟ้าจำลอง และ 18 ถึง 23 สิงหาคม ณ ศูนย์การค้า World Trade Center ชั้น 7 วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร สังกัดกรมอาชีวศึกษาเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น หลายสาขาวิชา สำหรับประชาชนทั่วไป โดยไม่จำกัดความรู้ตั้งแต่วันที่ 3 ถึง 17 สิงหาคม สนใจติดต่อได้ที่วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร ถนนบำรุงเมืองเขตป้อมปราบโทรศัพท์กรุงเทพ10100 นะครับ บริษัท Moving Sound จำกัดได้จัดโครงการเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาจากวิทยาลัยทั้งรัฐ และเอกชนในกรุงเทพมหานคร ได้มาจัดรายการวิทยุสดณสถานีวิทยุรอดอ FM 96ร์ส โดยแบ่งเป็นสองรอบรอบแรกในหัวข้อ การป้องกันอุบัติภัยและรอบสอง เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเมือง สมาคมพยาบาลแมคคมิกจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนสมาชิกทั่วประเทศ และผู้สนใจร่วมประชุมวิชาการเรื่องสิ่งแวดล้อมกับชีวิต และพิธีรำลึกถึง ศาสตราจารย์กิติคุณศรีวิไลสิงห์เนตรในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคมนี้ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะจัดงานราตรีสามทศวรรษศิลปศาสตร์เนื่องในโอกาสก่อตั้งคณะครบรอบ 30 ปี วันที่ 15 สิงหาคมณห้องแกรนด์ฮอลล์โรงแรมอิมพีเรียนสุขุมวิท 22 เวลา 18นาฬิกาถึง 24นาฬิกาและ 12 สิงหาคมณลานโลกดนตรีคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติ 10 โมงครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งนะครับบัตร 60 บาท ซื้อได้ที่ททบ 5 รายได้ทั้งหมด ทูลเกล้าถวายโดยไม่หักค่าใช้จ่ายนะครับ บัดนี้พบกับทอร์นาโดสาว พาเมล่าทอร์นาโดครับ ลงนี้ทีไรแล้วมันมันมันโอ้ยโอ้ยมันเศร้าสลดหดหูอยากจะร้องไห้ทั้งทั้งที่เนื้อเพลงเขาก็บอกว่าไม่มีน้ำตาให้เธอนะคะ แต่วันนี้น้ำน้ำว่าตัวน้ำเองน้ำคงจะมีน้ำตามาให้ทุกๆคน แล้วล่ะเป็นน้ำตาแห่งความปลื้มปิติน้ำตาแห่งความดีใจขอบคุณมากนะคะ ขอบคุณมากค่ะ พูดถึงเเรื่องราวของความรักกันต่อนะคะ ความรักเนี่ย มันมีหลายอย่างมากอย่างเช่นเออ รักตัวเองนะคะ ขอบคุณค่ะ รักตัวเอง แล้วก็รักเพื่อนอรักพ่อรักแม่รักพี่น้องนะคะ แล้วก็รักแฟน ใครเอาแฟนมาดูแลให้ดีๆนะ เดี๋ยวลูกน้ำจะแย่ง แต่ว่านะคะก็ยังมีความความรักอยู่อีกอย่างหนึ่งที่เขาต้องการความรักจากเรานะคะ เป็นเป็นสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานี่แหละบางทีเราอาจจะมองข้ามเขาไป ธรรมชาติค่ะเป็นสิ่งที่เราควรจะรักแล้วก็ให้ความสำคัญกับเขามาก ๆนะว่ามันคงยังไม่สายเกินไปถ้าทุกคนจะมาช่วยกันรักแล้วก็อนุรักษ์ธรรมชาติกันนะคะ ยังไม่สายใช่ไหมคะช่วยได้หรือเปล่า ช่วยได้กรี๊ดเลย สิทธิ์จะจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวาระมหามงคลเจริญประชนพรรษาห้ารอบ โดยจัดให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจเป็นพิเศษ เพื่อเผยแพร่ความรู้และพระราชกรณียกิจ ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และการแสดงบนเวทีอีกมากมายในวันที่ 12 สิงหาคม ณ สวนสัตว์ดุสิต นะครับ ตั้งแต่ 10นาฬิกาเป็นต้นไปครับ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิติ์ พระบรมราชินีนาถจะจัดงานศิลป์แผ่นดิน เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาครบ 5 รอบ เริ่มงานตั้งแต่วันที่ 8 ถึง 10 และ 14 ถึง 31 สิงหาคม เวลา 10นาฬิกาถึง 18นาฬิกาณพระที่นั่งอนันตสมาคมในพระราชวังดุสิตสำนักงงานการศึกษากรุงเทพมหานครขอเชิญชมงานเรื่องก้าวใหม่ของการศึกษากรุงเทพ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถระหว่างวันที่ 20ถึง22 สิงหาคมหน้าสวนน้ำพรเวลา 10นาฬิกาถึง 20นาฬิกา และร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงเธอ พระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินดามาศและพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในวันที่ 22 สิงหาคมนี้ เวลา 15นาฬิกา 30 นาทีครับ แล้วก็โลกดนตรียังแจกเหมือนเดิมนะครับก็ติด ตามกติกาแล้วก็เขียนมาขอกันได้นะครับ บริษัทสามชัยจำกัดได้มอบทีวีสีกรุนดิกรุ่น GD นะครับอันตี้บรายซิสเต็มซึ่งได้พัฒนาระบบหลอดภาพถนอมสายตาผ่านผู้ชมนะฮะที่ร้านโลกดนตรีแห่งนี้นะครับทีวีของกรุนดิกนะฮะมีหลอดภาพถนอมสายตาเพิ่มคุณค่าชีวิต ก็ได้มอบไปกับรายการของเรา 1 รางวัล และก็นอกจากนั้นก็มีนาฬิกาคาเลล่า มอบให้กับท่านผู้ชมที่ติดตามรายการโลกดนตรีนะครับ ขอขอบพระคุณเป็นสุภาพบุรุษหนึ่งเรือน สุภาพตรีหนึ่งเรือน เรือนละ 3,900 บาท และวันนี้เราขอมอบนาฬิกาคาเลล่า เป็นของขวัญให้กับศิลปินสาวผู้น่ารักครับทอร์นาโดสาวครับพาเมลา นตรีนะคะที่ให้โอกาสน้ะมายืนตรงนี้ในวันนี้นะคะ แล้วก็อย่าลืมนะคะ 13 กันยายนใครที่มีสิทธิ์ไปเลือกตั้งอย่าลืมไปนะคะ ใครอยากฟังเพลงสุดท้าย ขอเสียงกรี๊ดหน่อย ขอบคุณค่ะ